สวัสดีครับ สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง You Can s e n i c ครับ วันนี้ผมโคเชขอนำเสนอโปรแกรมลด 15 กิโล ภายใน2เดือน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมใช้เองครับ ซึ่งวันนี้จะเป็นเอพิโซด3ก็คือโปรแกรมการเล่นขาครับ มีอะไรบ้างนะ เดี๋ยวเราไปดูกันฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มครับอย่าลืมครับ กด subscribe ช่องเรานะฮะ กดติดตามช่องที่ปุ่มด้านล่างนะฮะ ช่อง You Can s e n i c ครับ อย่าลืมกดปุ่มระฆังด้วย เมื่อมีการอัพวิดีโอขึ้นมาใหม่ๆท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับ โอเค วอร์มอัพกันให้เรียบร้อยนะฮะ ยืดเส้นยืดสายกันให้เรียบร้อยครับครับ มีข้อกำหนดอยู่นะฮะว่าให้เล่นท่าละ10 ถึง 15 ครั้งนะครับ เล่นท่าละ10ถึง15ครั้งนะครับ ท่าละ3ถึง4เซตนะครับ พักระหว่างเซตให้น้อยที่สุดครับ เพราะเราต้องการจะบที่จะเบิร์นนะครับเพราะฉะนั้นพักระหว่างเซตให้น้อยที่สุด อย่างมากที่สุด ไม่เกิน 30 วินาทีนะครับ โอเคนะครับนี่คือข้อกำหนดของเรานะ อย่าลืมนะฮะโอเค พร้อมแล้วไปกับท่าแรกครับท่า piston s u p p o r t แบบ assist piston s u p p o r t ก็คือมีตัวช่วยนะ ไปกันครับ ท่าต่อไปของเราก็คือท่า explosive squat jump นะครับ explosive squat jump เป็นยังไง เราไปดูกันเลยครับ มื่อสักครู่นะครับก็คือท่า explosive จำสปอร์นะ explosive จำสปอร์คือจังหวะที่กระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นให้สูงให้สุดนะครับกระโดดขึ้นไปแล้วงอเข่าข้างบนอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วลงมานะครับโอเคท่าต่อไปครับก็คือท่าจัมปิ้งบ็อกซ์นะฮะท่าจัมปิ้งบ็อกซ์ก็คือการกระโดดย่อสควอตแล้วกระโดดขึ้นบนกล่องนั่นเองแต่ที่นี่เราไม่มีกล่องนะฮะเราก็เลยใช้พื้นที่ต่างระดับนะครับในการทำนะครับโอเคท่า จัมป i n g b ็อกเป็นยังไง ไปดูกันเลยครับ ท่าแฮนด์แพลงแจ็คนะครับแฮนด์แพลงแจ็คเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ าต่อไปก็คือท่า step up to single leg deadlift นะครับ step up ก็คือการก้าวนะฮะเดินขึ้นก้าวสู่พื้นที่ต่างระดับนะครับ ซึ่งท่า step up to single leg deadlift นะครับเราเล่นเพื่อที่จะป้องกันในกล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อ hamstring hamstring ขาด้านหลังแล้วกล้ามเนื้อก้นนะครับโอเค step up single leg deadlift เป็นยังไง ไปดูกันครับ ก็คือท่า Cossack to Curtsy Squat นะฮะ Cossack to Curtsy Squat Cossack คืออะไร Cossack ให้นึกง่ายๆครับมันคือท่าคล้ายๆกับท่าไซส์ลันเจสนั่นเองนะครับคล้ายๆกับท่าไซส์ลันเจสนั่นเองซึ่งจะเป็นแบบนี้ครับยิบกว้างนะครับส่วนท่าเอร์ซี่ เอร์ซี่สควอตลักษณะก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับ เอายืนไขว้ยอครับ นี่คือท่าเคอร์ซี่นะ ซึ่งเราจะเอาสองท่านี้มาคอมไบรวมกันครับ ทำในคราวเดียวกันเลย โอเคไปครับ ท่าคอสแซกทูเคอร์ซี่สควอตครับ ไป าสู่ท่าสุดท้ายของโปรแกรมแล้วนี่นะครับก็คือท่าสปอร์ตจัมไซส์ไซส์ครับสปอร์ตจัมไซส์ทูไซส์ก็คือการสปอร์ตจัมกระโดดจากข้างหนึ่ง ไปข้างหนึ่งสลับซ้ายไปเรื่อยๆนะโอเคสปอร์ตจัมไซส์ทูไซส์ไปครับ เสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับโปรแกรมลด 15 กิโลภายใน 2 เดือนแอพิโซด3โปรแกรมสำหรับการเล่นกล้ามเนื้อขานะ อย่าลืมนะ อย่าลืมกด Subscribe ช่องเรานะครับ ช่อง You Can Tennis กดติดตามที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนะครับ อย่าลืมกดปุ่มระฆังด้วยเมื่อมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเมื่อเราอัพคลิปขึ้นมาใหม่ๆ จะมีการแจ้งเตือนทุกวมาทันทีนะถ้าชอบกดถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์นะครับ มีข้อสงสัยมีข้อสอบถามอะไรคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยในทันทีนะครับ ินดีตอบทุกคำถามนะครับ โอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าโปรแกรมนะครับโปรแกรมลด 15 กิโล ภายใน 2 เดือนในเอพิโซดที่ 4 สัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพทางอย่างพอดี และออกกำลังกายครับ เจอกันใหม่สัปดาห์นะครับ สวัสดีครับ